สวัสดีค่ะวันนี้ต้อนรับเข้าสู่ช่องบ้านสวนบาริตาค่ะ วันนี้นะคะเรามาทำสบู่โฮมเมดค่ะ เป็นสูตรสมุนไพรที่ช่วยให้หน้าเนียนนุ่ม เหมือนก้นเด็ก ก่อนจะไปเริ่มทำนะคะ อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งกดซับสไคร b e ให้ช่องบ้านสวนบริตาด้วยนะคะเอาเร็วๆฟอกสบู่มาฟอกสบู่มาฟอกสบู่มา มาเริ่มทำกันเลยค่ะเดี๋ยววันนี้เรามีผู้ช่วยตัวน้อย มาเร็วโอเค ได้มาแล้วว ลูกวัดหางจระเข้เนี่ย เวลาไปแปะแผลก็ได้ หรือว่าจะเอาไปทำอะไรลูกเอาไปทำชาบูทำชาบูแล้วก็เอาไปทาหน้าก็ได้นำน้ำหน้าเนียนนุ่มนี่ไงเราเป็นที่มาของการทำสบู่ใส่อันนี้ด้วยวันหางจระเข้เด็กกองก่อนนะแม่น้องค่ะเองใส่ลงไปเลย แล้วเราก็จะใช้น้ำผสมลงไปหน่อย แล้วก็ตัดนี่ตัดแล้วนะได้แล้วเป็นสีอะไรนะ สีน้ำเงิน ถ้าอยากให้เป็นสีม่วงต้องทำไงรู้เปล่า ต้อง ใส่น้ำมะนาว ใช่ อ่ากองแล้วนะ ไปนะคะคุณอลิสนี่ก็จะเป็นสีเขียวจากอะไรคะจากใบเตยใบเตยหอมด้วยใช่ป่ะดมแล้วดมแล้วเหรอเอาใส่มาอีกเอาใส่น้ำไปหน่อยนึงสีอะไสีเขียว สีเขียว เอามากองกันเลย ไปเลยน้ำแข็งอเล็กว่าอันนี้คือน้ำแข็งท่านผู้ชมคิดว่าอันนี้คืออะไรคะน้ำแข็งกันหรือเปล่าจริงๆแล้วก็คือกรีเซอรีนที่ว่าใช้ทำสบู่นั่นเองค่ะสิ่งที่จะต้องเตรียมวันนี้นะคะ ในการทำสบู่ก็มีกรีเซอรีนมีน้ำผึ้งอันนี้เรามีสีเขียวจากใบเตย สีน้ำเงินจากน้ำอัญชันแล้วก็สมุนไพรคือว่านหางจระเข้ค่ะ เดี๋ยวเราไม่ได้ทำตรงนี้นะคะเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนบรรยากาศไปทำใต้แสงเทียนอีดีไหมดีไหมตรงนี้เหรอไม่ใช่ปะตรงนี้เหรอปะเดี๋ยวไปกันเลย ตอนนี้นะคะเราอยู่ในโรงเรือนนะคะเรือนโรงเรือนโอเค เรามาเริ่มทำสบู่กันเลย ก่อนอื่นเราก็ต้มน้ำก่อนน้ำก่อนนะคะแล้วระหว่างต้มน้ำนะคะ เราก็หั่นกิสรีให้มันเป็นชิ้นเล็กๆนะคะ เดี๋ยวเราจะเอาไปจะทำสองชุดนะคะ เป็นสีเขียว อกอัญชันพิมพนี้เป็นรูปอะไรคะคุณอเล็กเป็นรูปสัตว์ต่างสัตว์ต่างๆแล้วก็อะไรคะ หัวใจ ใจเรื่องะไรดูหน่อยยังไม่เห็นยังไม่เห็น ว้าว โอเคตอนนี้กีารีละลายหมดแล้วก็ ไปก่อนก็จะใส่สมุนไพรลงไปเอาเป็นมาถ่ายจระเข้ก่อนกิโซลีนประมาณ ก่อนดิเอาสีสีสีนี้สีอะไรสีเนี้ยสีเขียว สีเขียวน้ำใบเตยน้ำใบเตยเฮ้ยโอเคทีนี้ช่วยกันหยอดเลย แล้วสีเขียวใบเตยต่อไปก็จะทำสีน้ำเงินอันชันนะคะ มาทำสีดอกอัญชันใช่ไหม ของน้องน้องแกะ้ยลูกหีน่าก้องแกะยังไงอะอา้ยน้องดันหัวใจแม่เปี้ยงเลยลูก Thank <laughs> you.